่ะทีนี้เราลองไปดูนะครับไฟล์ที่เราบันทึกไว้นะครับอ่เก็บไว้ที่ได้ดีนี่ครับไฟล์ชื่อว่า my presentation on วันใดนะครับ ชื่อเดิมเลยก็ทดลองเปิดดู อ่านี่ก็